Daniel. เจ็บพอแล้วก็พักดีกว่า อย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยถ้าเขาจะรักยังที่ใช้ก็แค่รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักในพอ ไปวิ่งตามคนที่เขาไม่เคยรักเราบอกตัวเองตื่นได้แล้วที่ฝันเก่วันไรไม่รักก็คือไม่รักไง ถ้าเขาจะรักที่ชี้ใั้ก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักก็ก็ทำเจ็บพอแล้วก็พักดีกว่า อย่าไปเสีย ขอกลางกับแพงดีกว่า อย่าไปวิ่งตามคนที่เขา ไม่เคยรักเรา right, right.